you. IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ความเชื่อเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวไกล แต่ดูเหมือนว่าการเรียนการสอนภาษายังคงใช้รูปแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะผ่านมาหลายทศวรรษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่ง ก็ยังคงเน้นการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ ถึงแม้จะมีกิจกรรมการสอนพูด แต่ก็เป็นกิจกรรมในห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่ผู้สอนเนี่ยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น มีการฝึกสนทนาผ่านโปรแกรม เช่น Skype อย่างไรก็ตามผู้เรียนจำนวนมากกลับพบว่ามันเป็นแค่การสอนที่ย้ายห้องเรียนมาอยู่ในระบบออนไลน์ ซึ่งใช้วิธีการสอนที่ไม่แตกต่างกันนัก วันนี้เราได้รวบรวมความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษมาไขข้อข้องใจกัน มาชมกันนะคะว่า ข้อไหนเป็นจริงและข้อไหนเป็นเท็จความเชื่อที่ 1 เราต้องเก่งไวยากรณ์ก่อนถึงจะพูดได้ อืม โดยส่วนตัวคิดว่า เราไม่จำเป็นต้องเก่งไวยากรณ์ก่อนถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะ คือไวยากรณ์เนี่ย ก็สำคัญในระดับหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสื่อสารอย่างไร หรือว่าพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจมากกว่าไวยากรณ์ค่ะ ความเชื่อแรกเนี่ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ นักการศึกษาจำนวนมากยังคงให้ผู้เรียนเนี่ยจดจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นร้อยร้อยข้อ แต่สิ่งนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ขีดขวางการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน ลองนึกถึงตัวคุณเองดูสิคะว่า เคยหรือเปล่าที่คุณเนี่ยไม่สามารถพูดสื่อสารออกมาได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ จะต้องใช้เทนส์อะไร หรือว่าเราจะพูดถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยมากมายที่ยืนยันว่า ผู้เรียนที่พยายามเรียนไวยากรณ์ให้แตกฉานก่อนการฝึกพูดจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของการใช้หลักไวยากรณ์นั้นๆ ในการสื่อสาร และในที่สุดเขาก็จะรู้สึกขาดความมั่นใจในการพูด หรือบางรายเนี่ยอาจจะยอมแพ้แล้วก็ไม่กล้าพูดอีกเลย ลองนึกย้อนกลับไปสิคะว่า ตอนเด็กๆ เราเรียนรู้ภาษาไทยกันยังไง เอ๊ะเราต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยก่อนหรือเปล่า ก่อนที่เราจะเริ่มพูด เพื่อทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่ 1 เราไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะ เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษา เราไม่จำเป็นต้องสอนภาษาหรือโครงสร้างไวยากรณ์โดยตรง เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ตัวอย่างภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้คุยกับเด็ก เรียกว่า ปัจจัยนำเข้า หรือ input แต่ภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้คุยกับเด็กจะต่างไปจากภาษาที่ใช้ทั่วไป เพราะมักจะอยู่ในรูปของประโยคคำถาม มีการใช้เสียงดังกว่าปกติ และพูดช้ากว่าปกติ เมื่อเวลาผ่านไป เด็กจะเรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จากคำเป็นวลี จากวลีเป็นประโยค และทั้งหมดนี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่จะต่างไปจากเด็ก แต่การพัฒนาทักษะการพูด ต้องเกิดจากปฏิสัมพันธ์เป็นหลัก เมื่อเราได้ฝึกพูดบ่อยๆ เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาจากคู่สนทนา และจับพัฒนาเป็นความเคยชิน และความชำนาญในที่สุด ความเชื่อที่ 2 การฝึกพูดกับคนที่เป็นเจ้าของภาษา หรือคนที่ไม่เป็นเจ้าของภาษาก็เหมือนกัน ค่ะ การฝึกพูดกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกพูดกับคนที่ ไม่ใช่เจ้าของภาษานั้น เพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยต้องเรียนกับคนที่เป็นเจ้าของภาษา เราเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น เหมือนเป็นการบังคับให้เราต้องพูดภาษานั้นออกมาเนี่ยค่ะรวมถึงเหมือนเวลาที่เราคุยกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเนี่ยก็จะมีเราก็จะได้ยินสำเนียงหรือว่ารูปแบบประโยคอะค่ะ คือทำให้เราเนี่ยซึมซับภาษานั้นโดยตรง จริงๆ แล้วเนี่ยการฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะกับใคร ก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทั้งนั้นค่ะ แต่หากว่าเรามีโอกาสได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้การออกเสียง การใช้ท่วงทำนอง และการใช้รูปแบบภาษาที่ถูกต้อง การฝึกพูดกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน อาจทำให้ผู้เรียนเนี่ยจำรูปแบบภาษาที่ผิดๆไปใช้ หรือว่าอาจจะจำการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หากมีโอกาส ก็ลองฝึกพูดกับเจ้าของภาษาดูนะคะ หากจะพูดกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ก็ขอให้เป็นคนที่ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องค่ะ ความเชื่อที่ 3 เราต้องรู้คำศัพท์เยอะๆ ถึงจะพูดคล่อง การรู้คำศัพท์เยอะเนี่ยก็จำเป็นในระดับหนึ่งนะคะ แต่ว่าในการตะบี้ตะบานท่องคำศัพท์ไปเยอะๆ แต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้จริงเนี่ยก็จะกลายเป็นไร้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะ คือเวลาเราพูดเนี่ย แล้วเราไม่รู้อะไรดิฉันคิดว่าเราสามารถไปถามถามเจ้าของภาษาได้เลยค่ะว่าแบบอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไร หรือว่าตอนนี้เนี่ยแบบเทคโนโลยีก็มีแล้วเราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับเปิดหา Google หรือว่า Dictionary ออนไลน์อะไรอย่างนี้เพื่อแปลคำศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นการรู้คำศัพท์เยอะเนี่ยคือควรจะรู้คำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่า รู้คำศัพท์เยอะๆแบบท่องจำค่ะ ความเชื่อเรื่องวงความรู้ด้านคำศัพท์ กับความคล่องแคล่วในการพูด ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการ บางคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่า หากเรารู้คำศัพท์เยอะ เราก็จะสามารถใช้คำที่หลากหลายในการสื่อสารได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แย้งว่า จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นล้านล้านคำเราจำเป็นต้องใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันแค่ 20%ดังนั้นการจำคำศัพท์เยอะเกินไป ก็ไม่ได้นำมาใช้ ว่าแต่ว่า 20%จาก 1 ล้านเนี่ยมันก็เยอะสำหรับเราแล้วนะคะ ความชื่อที่ 4 ผู้ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆแล้วผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตัวเองได้ค่ะ เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้รอบตัว ผู้ใหญ่เขาสามารถหาสื่อการสอนสื่อการเรียนอย่างเช่น การดูวิดีโอใน YouTube การคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง อะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นการซึมซับแล้วก็ทำให้ทักษะของพวกเขาเนี่ยพัฒนามากขึ้น เพราะฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอายุค่ะอืมความเชื่อเนี้ยก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักนะคะ จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ใหญ่มีความตั้งใจเรียนมากกว่าเด็ก และผู้ใหญ่สามารถสังเกตรูปแบบการใช้ภาษา ระหว่างการสนทนาได้ดีกว่าอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ถึงผู้ใหญ่เนี่ยจะสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว แต่การออกเสียงและสำเนียงการพูดก็ไม่อาจจะเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้ค่ะ แต่เนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดของเรา อย่าลืมนะคะ การพูดเป็นทักษะที่พัฒนาได้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ และจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คราวหน้าเราลองมาดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกันค่ะ อย่าลืมติดตามชมนะคะ สวัสดีค่ะ